สำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการป้องกันการเปิดไฟล์งานนำเสนอของเรานะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างไฟล์งานนำเสนอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเราสามารถจะเอาไปเผยแพร่งาน หรือว่าส่งต่อนะครับ ให้กับคนอื่นได้ ซึ่งในการที่ เราจะเอางานของเรา ไปส่งต่อให้กับบุคคลอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ สามารถที่จะเอาไฟล์ของเราไปใช้งานได้นะครับ ซึ่งบางทีไฟล์ของเราเป็นไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับ ที่ต้องส่งไปให้คนอื่นดูหรือว่าเอาไปใช้ในการนำเสนอนะครับ ซึ่ง วิธีการนะครับก็มีดังนี้ ไปที่ แท็บเมนู ไฟล์ ด้านบนนะครับ ซึ่งจะลักษณะคล้ายกับหัวข้อ ก่อนหน้านี้นะครับ ก็คลิกที่ protect presentation ตรงนี้เช่นกันนะครับ จากนั้นเลือก protect แล้วก็เลือก เป็น encrypt นะครับ with password ตรงนี้ คลิกเข้าไปตัวโปรแกรมจะเปิด dialogbox ขึ้นมาให้เราทำการป้อนรหัสนะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม โอเคนะครับ กดอีกครั้งหนึ่ง ร็จเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ตัวไฟล์งานนำเสนอของเราก็มีการป้องกันโปรเทคเรียบร้อยแล้ว อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทดลองเปิดกันดูนะครับตอนที่จะปิดก็ให้ทำการเซฟ จะลองเปิดดูนะครับ ดับเบิลคลิกขึ้นมาจะไม่สามารถเปิดงานนำเสนอขึ้นมาได้นะครับ ก็ให้เราทำการป้อนรหัสผ่านนะครับ สมมติป้อนไม่ถูก คลิกโอเคก็คือไม่สามารถที่จะเปิดได้ ถ้าเราป้อนรหัสผ่านถูกต้องนะครับ เราถึงจะสามารถเข้ามาดูตัวไฟล์งานของเราได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์นะครับ ในการป้องกันไฟล์งานนำเสนอของเรา